สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาสอนการ Export คะแนนแยกตามเซกชันด้วยการนำเข้าผู้เรียนแบบกลุ่มครับ ในขั้นตอนแรกนะครับ ที่เราจะต้องเตรียมก็คือ ข้อมูลของนักศึกษาและก็กลุ่มนะครับ ที่เราจะต้องการแยกไว้นะครับ เราสามารถสร้างนะครับโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ครับสำหรับข้อมูลนะครับที่เราจะต้องสร้างนะครับก็คือ 1. username นะครับ ซึ่งเป็นรหัสของนักศึกษาที่ใช้ในการล็อกอินเข้าสู่ระบบ e-learning นะครับ 2. คือกลุ่มของผู้เรียนนะครับ ที่เราต้องการสร้าง จากนั้นนะครับ ก็ทำการ ระบุรายละเอียดต่างๆนะครับที่เราต้องการ ก็คือรหัสของนักศึกษานะครับ และก็กลุ่มที่เราต้องการให้นักศึกษาคนนั้นอยู่นะครับ ซึ่งในตัวอย่างนี้ผมได้ระบุกลุ่มนะครับ ออกเป็นทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ 4 กลุ่มด้วยกันนะครับ โดยตั้งชื่อว่า section 1 section 2 section 3 แล้วก็ section 4 นะครับ จากนั้นทำการบันทึกไฟล์ครับทำการบันทึกไฟล์นะครับในรูปแบบของ CSV นะครับ ซึ่งเป็นการจัดเรียงข้อมูลในรูปแบบคอมมานะครับ จากนั้นบันทึกครับทำการตั้งชื่อไฟล์นะครับ จากนั้นบันทึก เมื่อทำการบันทึกนะครับ Microsoft Excel จะยืนยันนะครับ ว่าเราเนี่ยต้องการที่จะใช้ format ของ CSV หรือไม่นะครับ เราตอบว่าใช่นะครับ จากนั้นเราก็ไปที่รายวิชานะครับที่เราจะต้องการนำเข้าผู้เรียนนะครับ จากนั้นนะครับเรามาดูทางด้านซ้ายมือนะครับ ที่จะมีเมนูของ administration นะครับ เราคลิกนะครับที่บัตร enrollment นะครับ ซึ่งเป็นเมนูของการสมัครผู้เรียนนะครับทีละมากๆนะครับ จากนั้นทำการบล็อกไฟล์ครับ เลือกไฟล์ที่เราได้เซฟในรูปแบบของ CSV นะครับ ซึ่งเป็นไฟล์เซลครับ จากนั้นเลือกนะครับ first column นะครับซึ่ง เป็นการระบุนะครับ ข้อมูลในตำแหน่งแรกนะครับที่เราได้สร้างไว้ ซึ่งเราใช้เป็น ล็อกอิน ในการเข้าสู่ระบบของ Moodle นะครับ เลือกล็อกอินครับจากนั้นทำการ สมัครผู้เรียนเข้าสู่รายวิชาครับ ทางระบบนะครับจะประมวลผลว่าได้ สมัครผู้เรียนไปแล้วกี่คนนะครับ และก็มีกลุ่มที่ได้สร้างไว้ทั้งหมดกี่กลุ่มนะครับ จากนั้นนะครับ เราจะต้องทำการตั้งค่านะครับ ให้รายวิชาของเรามีการมีการเรียนแบบกลุ่มนะครับ โดยทำการคลิกนะครับที่ setting ครับ มาทางด้านล่างนะครับ มาดูการตั้งค่าการเรียนแบบกลุ่มนะครับ เลือกนะครับในในช่องของกลุ่มโหมดนะครับ เราเลือกแบบกลุ่มแบบไหนก็ได้นะครับ ซึ่งจะมีด้วยกันอยู่2แบบก็คือ แบบศึกษาข้ามกลุ่มได้ และไม่สามารถที่จะศึกษาข้ามกลุ่มกันได้เลยนะครับ ในกรณีนี้ผมเลือกเป็น visible นะครับ visible group ซึ่งสามารถนักเรียนสามารถที่จะ ศึกษาข้ามกลุ่มได้นะครับ เมื่อเลือกแล้วนะครับ เลื่อนสกอร์บาร์ลงมาด้านล่างครับ เซฟเชนนะครับ เพียงเท่านี้นะครับ อาจารย์ก็จะสามารถดูคะแนนนะครับ แยกเป็นรายกลุ่มของผู้เรียนได้นะครับ โดยไปที่ โดยไปที่เกรดนะครับ ถ้าสังเกตทางด้านบนนะครับ ในช่องจะมีให้คลิกเลือกนะครับ สามารถที่จะเลือกดู กลุ่มของผู้เรียนได้นะครับ หากต้องการ Export คะแนนออกไปเป็นไฟล์ Excel นะครับ คลิกที่ Choose an d Action นะครับ แล้วก็เลือกลักษณะที่จะต้องการ Export ออกไปนะครับก็คือ Excel แล้วก็เลือกเซกชันที่ต้องการ export นะครับ ว่าจะเอาคะแนนของกลุ่มไหนนะครับ จากนั้นนะครับคลิก submit ครับท่านก็จะสามารถดาวน์โหลดคะแนนของผู้เรียนแยกตามเซกชันได้ครับ โดยคลิกที่ไอคอนดาวน์โหลดครับ